สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ หรือว่า logical นะคะฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์นะคะเป็นฟังก์ชันใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลตามที่เงื่อนไขกำหนด เพื่อประเมินในตำแหน่งเซลล์ที่ว่างได้อย่างถูกนะคะฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ที่นิยมใช้นะคะอย่างเช่นฟังก์ชัน and or แล้วก็ not นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ร่วมกับฟังก์ชัน if ค่ะ เรามาดูในตัวอย่างฟังก์ชันกันนะคะ เริ่มจากนะคะ ฟังก์ชัน and นะคะ จะทำหน้าที่ส่งกับค่า true ถ้า argument เป็น true ทั้งหมด รูปแบบก็คือ and แล้วก็ในวงเล็บนะคะ logical value 1 logical value 2นะคะ โดยที่นะคะ logical value 1เป็นเงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นได้ทั้งค่า true และค่า false นะคะ logical value 2 ก็คือเงื่อนไขที่ 2 จนถึงเงื่อนไขที่ 30นะคะซึ่งเป็นได้ทั้งค่า true และ false เหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะฟังก์ชัน or นะคะจะมีหน้าที่ส่งกลับค่า true ถ้า argument ใดเป็น true นะคะและส่งกลับค่า false ถ้า argument ใดเป็น false นะคะรูปแบบก็คือ or นะคะแล้วก็ในวงเล็บ logical value 1 logical value 2นะคะ โดยที่นะคะ logical value 1ก็เป็นเงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นทั้งค่า true และค่า false นะคะ logical value 2ก็คือเงื่อนไขที่ 2 จนถึงเงื่อนไขที่ 30นะคะซึ่งเป็นทั้งค่า true และ false เหมือนกันนะคะ ตัวที่3นะคะฟัง c t ชัน not นะคะ ฟังก์ชัน not จะมีหน้าที่กลับผลลัพธ์ค่าตรรกะของ argument ให้เป็นค่าที่ตรงกันข้ามค่ะ รูปแบบก็คือ not นะคะ แล้วก็ในวงเล็บก็คือ logical value นะคะ โดยที่ logical value ก็คือค่าหรือนิพจน์ที่สามารถหาเป็น true หรือ false ได้เหมือนกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน and และฟังก์ชัน or กันนะคะ จากโจทย์นะคะ ก็คือโจทย์จะกำหนดให้ เป็น 2 ข้อนะคะ ก็คือข้อแรกนะคะการคัดเลือกนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจากคะแนน TOEFL คะแนน IELTS แล้วก็คะแนน GMAT นะคะข้อที่ 2 ก็คือการคัดเลือกนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนทั้ง 3 ตัว ก็คือ TOEFL IELTS แล้วก็ GMAT นะคะ ซึ่งนะคะในข้อที่1นะคะจะเป็นการเลือกใช้คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราใช้ฟังก์ชัน or นะคะแต่ข้อ2นะคะเป็นการกำหนดนะคะการผ่านเกณฑ์ต้องผ่านทั้ง 3 ตัวนะคะตัวนี้เราใช้ฟังก์ชัน and นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะใน ข้อแรกนะคะข้อที่1นะคะเราใช้ฟังก์ชัน or นะคะในการทดสอบนะคะเงื่อนไขนะคะวิธีการนะคะก็คือใช้เรียกใช้ฟังก์ชันที่แท็บ formula นะคะแล้วก็ ใช้ฟังก์ชัน or นะคะ or นะคะแล้วก็ logical นะคะตัวแรกนะคะ ก็คือเราจะทำการทดสอบคะแนนทั้ง 3 ตัวนะคะ ตัวแรกก็คือเราอ้างอิงที่คะแนน TOEFL นะคะ โดยที่เทอร์เฟลนะคะ คะแนนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 550 นะคะ เราเอาเมาส์ไปคลิกอ้างอิงเซลล์นะคะที่เป็นคะแนน ทำการล็อกไฟล์นะคะให้ด้วยนะคะโลจิคอลที่2นะคะก็คืออคะแนน i อ l นะคะเราทำการอ้างอิงสูตรนะคะก็คือในช่องของคะแนนนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ แล้วก็เกณฑ์ของ i อ l นะคะก็คือ 6.5นะคะเราก็อ้างอิงเซลมา ทำการลบเซลล์นะคะโลจิข้อที่ 3 ก็คือคะแนน GMAT นะคะ เราก็ทำการอ้างอิงเซลล์มาเหมือนกันนะคะ มากกว่าหรือเท่ากับ แล้วก็ไปอ้างอิงเกณฑ์คะแนนนะคะทำการล็อกเซลล์นะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ เราทำการ Copy สูตรลงมานะคะ ในช่องที่2นะคะเราใช้ฟังก์ชัน and นะคะใช้ฟังก์ชันที่แท็บ formula แล้วก็เรียกฟังก์ชัน and ขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ทำการทดสอบค่าเงื่อนไขเหมือนกันนะคะก็คืออ้างอิงเซลล์นะคะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ เกณฑ์คะแนน นะคะ เราอ้างอิงเซลล์มา ทำการล็อกเซลล์ตัวที่ 2 ก็เหมือนกัน เมื่อเรากำหนดเสร็จหมดแล้วนะคะทำการคลิกปุ่มโอเคค่ะ ทำการ Copy สูตรลงมา นะคะ เรามาดูนะคะความแตกต่างนะคะระหว่าง ข้อที่ 1 และข้อที่2นะคะ ข้อที่ 1 ก็คือใช้ฟังก์ชัน or นะคะ ข้อที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน and นะคะ การทดสอบนะคะค่าเงื่อนไขนะคะถ้าใช้ฟังก์ชัน or เนี่ย แค่คะแนน นะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านนะคะ ค่าคะแนนก็จะเป็น true นะคะแต่การใช้ฟังก์ชัน and นะคะต้องผ่านทั้ง 3 3 ประเภทนะคะก็คือต้องผ่านทั้ง TOEFL IELTS แล้วก็ GMAT นะคะ ค่าที่ได้นะคะถึงจะเป็น true นะคะต่อไปนะคะ เรามาดู ตัวอย่างของฟังก์ชัน็อตนะคะ ฟังก์ชัน็อตก็คือการกลับผลค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์ให้เป็นค่าที่ตรงกันข้ามนะคะ เรามาดูในตัวอย่างนะคะ จะทำการทดสอบค่าของข้อมูลนะคะจำนวนที่ 1 และจำนวนที่2นะคะ ในค่าตรรกะแบบธรรมดานะคะ เราทำการทดสอบนะคะโดยการ ทดสอบว่า 2 ค่านี้นะคะมีค่าเท่ากันหรือไม่นะคะนะคะค่าที่ได้นะคะจะเป็น true หรือว่า false เท่านั้นนะคะนะคะก็คือค่าตรรกะของ 10 กับ 15 ก็คือจะมีค่าเป็น false นะคะ10นะคะเท่ากับ 10 ก็มีค่าเป็น true นะคะ15 เท่ากับ 15 ก็คือมีค่าเป็น true และ 30 กับ 35นะคะมีค่าไม่เท่ากันก็คือเป็น false นะคะในค่าตรรกะนะคะเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน not นะคะมันจะส่งผลลัพธ์นะคะในแบบตรงกันข้ามกันนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเราใช้ฟังก์ชันที่แท็บ formula นะคะหลังจากนั้นเรียกฟังก์ชัน not ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการทดสอบค่านะคะ โดยการอ้างอิงเซลล์ลงไปนะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะนะคะ ค่าที่ได้นะคะกับค่าตรรกะที่เป็นจริงนะคะจะตรงกันข้ามกันนะคะก็คือถ้าค่าตรรกะได้เป็น false นะคะถ้าเราใช้ฟังก์ชัน not ก็คือจะได้ค่าที่เป็น true นะคะถ้าตรรกะเป็น true นะคะถ้าเราใช้ฟังก์ชัน not ก็จะ ได้ค่าตรรกะที่เป็นฟอลค่ะ